เริ่มต้นเราก็ต้องมาดู position ก่อนนะว่า position อยู่ที่ไหน แล้วอันนี้เราเซตตัว reference airport ว่าเป็นที่ดอนเมือง สนามที่ซิมนี้เป็นดอนเมือง a p ด Data เอาอัปเดตอันนี้ ส่วนนี้เรียกว่า FMS เราดูไอเดน Active วันที่ 23พอดี วันที่วันที่24 ก็เลยขึ้นว่าแนวแต่ถ้าเอาอัปเดตแต่เราบินฝึกเล่นๆ นะครับไม่คงไม่ได้ ซีเรียส กับเรื่องของโพซิชันตรงนั้นพซิชันน n i นิตใส่รูทก็บิน บินไปขึ้นที่ดอนเมืองกับดอนเมือง นี่แหละครับ ไม่ได้ไปที่ไหนไกลนะที่ศูนย์นี้มีชื่อย่อว่า อะไรนะครับ DAA DAA ใส่ DAA เลย ใช้ DA แล้วกัน DAA ได้ไหม นี่ศูนย์หนึ่งไฟ DAA ศูนย์หนึ่ง activate ็ x ซ์คิวใส่ performance เรายังไม่รู้น้ำหนัก ของเครื่องบิน ตอนนี้น้ำมันอยู่ตรงนี้ น้ำมันมีแปด 8ตันกับ12 ตัน 20 ตัน หัวน้ำมันเต็มเทียบกอดเวทกอดเวท ตอนนี้เท่าไหร่กอดเวทหกหก ซีโร่ฟีเวทึ่งใช่ไหมครับ เป็นซีโร่ฟีเวทเป็นห้าสิบสีเหรอิบสี่จุดแปดห้าสสิบี่จุดดแปนาทำไมกอสเวทถึงเป็นเอารีเซิร์ฟเราใส่ไว้สองแล้วกันคอสอินเด็กเอาเท่าไหร่ดีห้าสิบแล้วกันคุยเซเวลขอเป็นสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย ไม่เป็นไรครับเอาตามนี้เดี๋ยวเราดูว่าจะพอมองเห็นว่าพาสเราจะดีเลทไหม เอาใส่ตรงกลางไว้ที่ 50 ใส่เทคออฟวันนี้วิ่งขึ้นใช้แฟบเท่าไหร่ดี ลองแฟบห้าเลยอ่าน่าจะห้าเพาปกติเาเห็นเขาใช้ห้ากัน CG เอาไว้กลางๆที่ 25พิมพ์เราจะต้องเซตที่ 4.9 4.99 สปีดเอาตาม FMS คำนวณเลย 148 150 155อันนี้ก็ต้องเซ็ตไว้สำหรับ V2 155 155 แล้วก็ heading สองหนึ21 ก็คือ 0 20 209เรา initial ไต่ไปหมื่นหนึ่ง cost คงไม่ได้เซ็ต ไม่ได้ใช้อย่างอื่นเสร็จหรือยังตรงนี้มีทราฟฟิกทราฟฟิกแล้วเวเซอร์กดดูก็ได้สเตชันเวพอยต์แอร์พอร์ตดาต้าโพซิชันเทเลน QNH เอาสแตนดาร์ดแล้วกันนะครับ 1013 น่าจะใช่ถ้าเราดูว่ามันใช่ไม่ใช่เนี่ย1013 ใกล้เคียงกับของจริง อันนี้เป็นตัวสแตนบาย y ลนดิ้งเกียร์อยู่นี่ แล้วก็ออโต้เบรกสำหรับวิ่งขึ้นต้องใส่เซตไว้ที่ reject take off N1 โอเค ไว้ปกติออโต้ ก็เบื้องต้นคร่าวๆอันนี้คือเซตแบบคร่าวๆเลยสำหรับการ ไม่ได้ลงรายละเอียดใช่ครับ แล้วเราจะไปเน้นที่เรื่องของการลองบินดู เครื่องยนต์มีอยู่แล้ว ตัวเสียงเอฟเฟกของเสียงมีใช่ไหมครับ มีครับ มีมีเสียงเครื่องเครื่องยนต์อ่า มาดูที่ข้างบนข้างด้านหน้าฟิลปั๊มเซตเรียบร้อยนะครับดิสเพย์เรียบร้อยนาวิเกชันไฟคอนโทรลการ์ดโค้ชเรียบทุกอย่าง ครบ ปิดเรียบร้อยกาวพาวเวอร์ไวเลเบิลนี่ก่อนจะไปเราปลดออกเรามีเครื่องยนต์แล้วทำไมมีโลออยเพชเชอร์ APU เพราะว่า APU จะสตาร์ทอยู่เหรอไม่เอากาวออกเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปลดกาวออก เรามีเครื่องยนต์แล้วนี่ ใช่ไหมเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟลันเวย์เปิดหมด คอมอิกชันซิดเบลซ่ายอ่อนไปเลยแล้วกันโอเคกาวดับแล้วครับ ต่างๆเอนจิ้นีเปิดโลโก้ด้วยโศกไลท์ ออน โพซิชันแอนตี้คอลเลชันวิงไลท์ไม่จำเป็น วิวเวลออนก็ได้ตอนกลางคืน อันนี้ตอนกลางวันไม่ต้องหรอกเราจ t u d e a u t เลยโอเค ผมว่าพร้อมไปเลยดีกว่า ตัวซิมนี่แหละ ตัวลักเกอร์นี่อาจจะทำให้เราบินยากหน่อย เบรกเบางั้นเดี๋ยวเราบินเบาๆบบินได้หรือเปล่าไม่รู้ชิโร่ฟิวเวท46.1 ใช่ไหมครับเป็นชิโร่ฟิวเวทเป็นห้าสิบสี่54ห้าสี่จุดแปด54.8นะแล้วทำไมคอสเวทถึงเป็น เอาอินเสิร์ตแล้ว D2 155 155แล้วก็ heading ที่เรื่องของการ ลองบินดู เครื่องยนต์มีอยู่แล้ว ตัวเสียง เอฟเฟกของเสียงมีใช่ไหมครับ มีครับ มีมีเสียงเครื่องเครอามาดูที่ข้างบนด้านหน้าฟิลปั๊มเช็คเรียบร้อย แล้วที่ ถ้าผมถ้าผมฝึกจริงจับไฟเลเตอร์ออกคุณจะได้ไม่โดนหลอกด้วยตัวไฟเลเตอร์นะบินไม่ยาก หรอครับ ก็ เหมือนกันเครื่องบินออกเลี้ยวให้วิ่งศูนย์สี่ห้าก็เลี้ยวทีนี้เรื่องซิมูเลเตอร์เนี่ยฟีลลิ่งของ ที่น่าจะเน้นในหลักการทำงานตัวตัวฟิลลิ่งเนี่ยผมถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยแหละ าเราจะไต่ขึ้นไปสูงๆเร็วๆตัวต้องเพิ่มขึ้น ราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยมันกดหัวลงได้แต่ตัดของมีอ้พมีกค่ทำพูสอนชี้หยุดก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเมื่จะวิ่ง ษาสปีดนะสปีดเทรนมันชี้ลงมายาวเนี่ยแสดงว่าอีกแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยมันจะลงมาถึงจุดนี้แล้วนะเราต้องเปลี่ยนทิศยังไง ต้องกดหัวลงแล้วเวลาบินเวลาบินถ้าเกิดบินมีโมชั่นทั้งหมดหรือบินเครื่องบินไปใส่เปลี่ยนทิศเนี่ยต้องเปลี่ยนเบาๆเพราะถ้าเรากดแรงเมื่อไหร่เนี่ยข้างหลังคนที่นั่งที่ยืนเดินอยู่เนี่ยหัวกระดกเลยบางทีเขาลอยขึ้นมาเลยที่ซ้ำถ้าเกิดว่า เรากดแรงมากเลยตัวคนที่อยู่ข้างหลังเดินก็ยังพื้ เครื่องสมัยใหม่เนี่ยตั้งแต่เป็นเจ็ดๆไปแล้วเนี่ยโวอิ้งหรือแม้กระทั่งไงบาสที่เป็นไซคิดทั้งหมด เรียกมืนมีออโต้ฟิลฟิดให้หมดถึงเวลาแล้วอยู่จะมาบินเฟสล่ากับมาบินต้องมานั่งพิมเองต้องยังต้องไม่ลืมห้ามเลยห้ามลืมเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยคือถ้าเรากดหัวแล้วเราพิมพ์ไว้ครับพิมพ์เนี่ย ตัวสีบให้แล้ว แล้วไม่มีเสียงแบบนี้ ไม่มีตัวนี้ไม่มีหมุนไม่เห็นตัวอะไรนะลัดเดอร์วิวชิมเเรียกชิมวิวใช้ชื่อที่จะไปสองหมื่นเก้าเพราะว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าเราอาจจะเข้าๆออกๆดูว่า แบบเครื่องยนต์ดูดีว่า ครื่องบินมันจะล่อนไปอีกไกลแค่ไหนใช่ไหมบอกเนี่ยเราตายแล้ว เราเกิดเครื่องยนต์ดับด้วย ดูดีว่ามันค่าทางมันไม่มีทางเป็นค่างนอ่อท่ะับรอกันสองเครื่องใช่นี่ไงดับด้วยการที่เราเราซิมูเลตเองเนี่ยเราลองออฟออฟฟิลลิเวอร์เนี่ย ให้มันดับเล ราะว่าไม่ได้เป็นฟูลไฟซิมเราไม่โหลดลงมากระแทกอยู่แล้ว แล้วก็อีกทีหนึ่งก็จะลองดูว่าถ้าสแตปพิมอันนี้ผมจะ ผมจะเซตเอง คือมันชิมโน้ตดาวแบบสุดๆเลยหมายถึงว่า ซิมูเลตว่าสแตปพิมมันรันเอาเวรันเอาเวคือการที่มัน มันหมุน มันหมุนไปไอตัวเทอร์บิเลเซอร์ด้านปางมันหมุนไปในท่าทางที่เราไม่ได้สั่งคือเขาเรียกว่า unscheduled movement แล้วผมก็จะบังคับให้มันหมุนไป แบบโน้ตดาวอ่า แล้วลอง แล้วลองปล่อยมือสมมติว่าในเวลาปกติที่มันรันเวย์เนี่ยเวลามันหมุนไปแล้วุจุดหนึ่งของโต๊ะพลอตมันจะดีเทคมันจะบอก มันก็จะหลุด แต่ว่าผมจะลองถือไว้ ผมจะ อันนี้ต้องใช้แรงเยอะเลย แล้วบอกเอ้ย เนี่ย ลองหลุดแล้ว แล้วลองปล่อยหัวมันจะทิ่ม เครื่องจะทิ่มหัวเลยโดยที่มีเครื่องยนต์มีอะไรพวกนี้แหละ คำถามก็คือว่า มันจะทิ่มได้หนักแค่ไหน แล้วมันถ้ามันดิ่งขนาดนั้นไหม แล้วจริงๆ แล้วนะวินแก้ไขยังไง มันมี เราต้องแก้ในปุ่มสองอันนี้ครับนะถ้ามองเห็น ของอันนี้แซปติมมันเป็นการตัดไฮดรอลิกของตัวแซปติมออก เพื่อไม่ให้มันมูฟเมนต์ไปในท่าที่เราไม่ต้องการอีกต่อแล้วต่อไปแล้ว แต่ว่าพอถึงตรงนั้นปุ๊บเราต้องย้อนกลับมาทำเองแล้ว ตรงเนี้ย ซึ่งเป็นท่าที่ไม่ไม่ง่ายทำเองคือการหมุนให้ตัวนี้ใช่ ผมยังเอาอันนี้มาออกไหมวิธีเอาออกของเขาเป็นไงนี่อยู่นี่เงี้ย แล้วต้องมาหมุนเอง ซึ่งไม่ได้บินไม่ได้บินง่ายนะ แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวผมทำแล้วผมจะแก้ได้หรือเปล่าเนี่ย เอออะไรอย่างนี้พูดพูดพูดเป็นเล่นนะจริงๆแล้วนงบินทุกคนต้องฝึกท่านี้ด้วยเพียงแต่ว่าผมอะไม่ได้บินมาสองเกือบสามปีแล้ว อยากคาดหวังว่ามันจะสำเร็จเขาน่าจะมีคุย 你们明天。 ติควรจะมีที่มากประมาณจุดแปดเนี่ยเนียจุดหกก็ใกล้เคียง เริ่มพอเพิ่มเพิ่มสติมันจะต้องล้มหัวลง แต่ตัวนี้มันจะปรับไปปรับมาของมันเรื่อยเพื่อที่จะเอาด้วยแอคกับตัวมัน เพลงความสูงไม่ได้ดิฉัน ดาวอยู่นาโอ้โอันนี้คือดาวสาวแค่ห้าสิบเองนะโอ้นี่ห้าสิบนะถ้าเก้าสิบไม่ใช่นะ โอ้โหความเร็ว นี่คือพุ่งดิ่งลงพื้นนะคะ ไม่เอาเนาะเสียวมองไงก็เสียวโอ้ถ้าเป็นทูไฟซิมเราไม่ทำเลยนะครับ เพราะว่าอันตรายมาก ถ้ายกโมชั่นมันไม่ได้ทำทรีไฟไฟซิมอย่างเงี้ยดีเย็นกว่า แต่เมื่อกี้ที่เป็นหลุดช่วยกู้ภัยนั่นน่ะ มันเหมือนมันหลุด เรียกว่ามันระบบมันตัดระบบมันตัดใช่แล้วจริงๆแล้วมันต้องลง มันน่าจะมีลิมิตของมันมันต้องลงท่านี้แค่เราดูให้อย่างนี้เรายังรู้สึกเสียว ไม่ไหวเนาะเราปล่อยให้ชนไม่ได้นะ นี่ขนาดไม่ใช่ฟูมไฟใจหายแวบ พิชห้าสิบพิชขึ้นสูงสูงไม่เสียวนะสูงสูงแต่จริงๆแล้วเกินห้าสิบนี่ไม่ไหวแล้วพิชพิชขึ้นสูงสูงแล้วก็เกิดสตอเมื่อกี้เนี่ยเราทิมโน้ตดาว แต่พอเราปล่อยมือปุ๊บกลายเป็นพิชสูง มันมันฝืนจับด้านนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่า เราจะเห็นว่าจังหวะจังหวะหลังนั่นแหละคือจังหวะที่มันจริง แล้วเราเห็นมุม50 เห็นไหม ไม่ไหวแล้วห้ เพวินี้นามิจูมันร้องไม่ได้นมันไม่ได้ ไม่ได้ ตัววันี้มันเกินไม่ไม่เกิดรีเซ็ตยังไงไม่รู้จบอยู่นี่อยู่นี่คัดเอาไปเลยจำไม่ได้ ไม่ได้ใช้นานใต บอกว่าไทเรตติ้งแล้วทำไมต้องมีเทเลนเพราะว่าหลายๆ อย่างมันต้องมาซิมูเลตในซิมูเลเตอร์เท่านั้นแล้วเราเราอยูพอทุกอย่าง เอาไว้ได้ตลอดเวลา นี่ขนาดของผมสองคุยครึ่งเห็นไหมผมคือจำอะจำภาพคร่าวๆได้ข้าวได้ แต่ว่าถามว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะแก้ไขในทุกสถานการณ์ได้เลยไหม โดยที่สมมติว่าไฟดับหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลย นักบินถึงต้องมีเรื่องของการยิงเก์เลนตลอดเวลาแล้ว ก็ซิมเลเตอร์ดีเดียทุกหกเดือน เต็มมันก็ชัดดาวมันกลายเป็นหัวขึ้นจริงแล้วมันต้องพอเราปล่อยมือมันต้องทิ่มแค่ห้าสิบมองนอกก็เสียวแล้วไม่ไหวแต่ว่าประเด็นของในไฟนั้นอ่ะอันอยู่ในเน่มันขึ้นความเสียวก็จะต่ำความเสียวจะต่ำกว่าเพราะเรามองข้างนอกมองไม่เห็นเนี่ย แค่เป็นของซิมูเลเตอร์ ธรรมดาเรายังรู้สึกตื่นเต้นกับภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะ มีสิ่งประกอบด้วยเมื่อกี้แต่เดี๋ยวเราจะลองทำดูอีกทีหนึ่งว่าถ้ามุมมันหกมุมมันเก้าสิบแต่ว่าเวลาที่ผมทำอันเนี้ยเราจะไม่ได้ชักนำว่ามันเหตุการณ์มันเกิด แต่เราบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสเกิด ไม่ใช่ หรือว่าท่าที่เห็นในมุม 90องศาเนี่ยท่าหน้าตามันเป็นยังไง มันมันน่ากลัวขนาดไหน แต่ว่าสาเหตุเกิดของเขาจริงๆ มันมีเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันเกิดจากอะไรเราไม่รู้ นาทีที่เราทำวิดีโอนี่คือเดอะแบล็คแบล็คบ็อกซ์เพิ่งเพิ่งเจอนะคะเพิ่งเจอ ก็ยังไม่รู้ว่าเจอตัวไหนด้วยจะเป็นพ็อกกิตไวซ์ซิคอร์เดอร์หรือเป็นไฟ File าซิคอร์เดอร์ ถ้าเป็นไฟ Data Recorder ก็อาจจะใช้เวลาอีกนิด นึงในการที่จะตื่นตามคำมา แต่ถ้าเป็นเขาปิด Voice Recorder ก็อาจจะฟัง เสียงได้เลย เราก็จะได้ข้อมูลเร็วแล้วว่าในภายในห้องนักบินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในจังหวะนั้นมีอะไรผิดปกติบ้างเปล่านักบินมองเห็นบ้างเปล่าว่ามีอะไร รอไต่นี่นานนะสองถึงสองถึงเก้า แค่สี่พันห้าพันฟีตนี่ต้องรอเป็นนาทีเลย แต่ลงด้วยความด้วยก็จะลีสามหมื่นกว่าเนี่ยี่ลงแบบเยอะมากถึงหมื่นเยอะมาก เราให้พีชแค่ห้าสิบนี่เราก็ ไม่ไหวแล้วนะ คนนั่งยงี้ก็ไม่ไหวอ่ะ กี้แบบใจเต้นจริงเลยจะลืมไปเลยว่าว่าขับจริงอยู่นี่ขับไม่มีโมชั่นนี่ก็ความเสมอจริง ของซิมูเลเตอร์นี่แหละทำให้เรามีนักบินคือการการเข้าซิมูเลเตอร์ความเหมือนจริงของการทำทั้งหมดเนี่ยมันมันช่วยในเรื่องของประสบการณ์ในการที่ มมติว่านักบินมาบินโอ้เห็นรู้สึกไม่ได้เสียวคือมันก็เลยไม่รู้สึกว่าเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันจะต้องมีอันตรายแค่ไหนก็ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็คนที่ชำนาญเรื่องการบินซิมูเลเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นครูสอนซิมูเลเตอร์ทั้งหลายเนี่ยคนจะเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงงมากๆเพราะว่าสามารถที่จะแนะนำว่าเวลาเกิดเหตุนี้ต้องแก้ไขอะไรได้ ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นครูซิมูเลเตอร์เพื่อมาโอเปเรตให้คุณดูซิสเต็มทั้งหลายแหละอันนี้แบบนี้มันง่ายเกินไปมันไม่ใช่ เพราะประเด็นจริงแล้วซิมซิมูเลเตอร์อินสตรคเตอร์คือคนที่ต้องมีประสบการณ์สูงเวลาที่ซิมูเลตเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้ว คนที่ทำเนี่ยเขาแพ็กทิสแล้วมันไม่ได้ เราต้องไอเดนได้ว่าเขาติดปัญหาอะไร แล้วทำยังไงงจะแก้ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้ อย่างนี้คือสิ่งที่ไฟซิมูเลเตอร์ อินสตัคเตอร์ตัวซิมูเลเตอร์อินสตัคเตอร์จะต้องรู้จะต้องเชี่ยวชาญไม่ใช่มาเพื่อโอเปเรตแทนอย่างเดียว ไม่ใช่มาเพื่อที่จะรู้ว่าโปรซิเจอร์คุณทำผิดถูกเพราะอันนั้นมันแต่ละเซสชันมันมีอยู่แล้ว แต่ว่า periodic flight training หรือคำว่า PFT ก็คือการที่ ต้องมาแนะนำให้รู้ว่า เฮ้ยคุณต้องทำอะไรยังไงผิดพลาดนะ อันนี้ทำแล้วมันไม่สำเร็จต้องทำยังไงต่อ ควรจะทำแบบไหนอย่างนี้ต้น คือคือเหตุการณ์ทั้งหลายแหละมันมีมากมายมหาศาลในในในส่วนของเครื่องบินซิมูเลตการเครื่องยนต์เสียในระหว่างวิ่งขึ้น คุณจะต้องบินเครื่องยนต์เดียวไปลงสนามแล้วมีสนามบินลมแรงมากฝนตก คุณลงได้ไหมแล้วทำไมถึงลงไม่ได้ ลงไม่ได้แล้วคุณควรจะต้องทำยังไงถึงจะลงได้ ถ้าิ่มลงไม่ได้อีกไม่ไม่มีโอกาสแล้ว เวลาที่เราเช็คแล้วบอกอ้าวทำทำไม่ได้ในลิมิตเนี่ยคุณก็ต้องไม่ผ่าน ี้เป็นต้นมันก็ต้องฝึกฝนใหม่คือมันต้องคือมันต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการกำกับมาตรฐานแล้วซิมูเลเตอร์มันเป็นหนึ่งในนั้นในเรื่องของการกำกับ ก็เดี๋ยวเราตัดมาที่นี่ใกล้ถึงสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแล้ว ลองทำเลยนะลองทำห้านั้นดูด้วยสองหมื่นเลยก็ได้ด้วยด้วยด้วยด้วยการบังคับให้มันเป็น เพื่อที่จะดูว่าแอตติจูดของที่เราเห็นเนี่ย มุม 80กว่าองศา 90 องศาเนี่ยเสียวแค่ไหน ถ้าถ้าส่วนตัวผมผมจะพยายามไม่มองหน้าเพราะว่าถ้ามองหน้าแล้วเราจะดึงขึ้นทันทีเลยนะผมจะมองนี้อย่างเดียวมองจอนะโอเค เอาเลยแล้วอันนี้จะปล่อยช้างทิ้งไว้แบบนี้เลยแต่ว่า ถ้าเราทิ้มหัวไปปุ๊บการมีออโต้ทอเทิร์เนี่ยมันจะเราจะของให้มันเป็นแมนนวลเครื่องยนต์จะถูกค้างไว้ที่เดิมหนึ่งสองสามเอาแล้วนะใช้เวลานานนะเนี่ยกว่าจะไป 90เห็นไหมตอนนี้เพิ่ง30 องศา40 องศา ห้าสิบองศา เสียวมากเลยเนี่ยเห็นเห็นไม่อยากมองเลยนะ ถ้ามองจริงนะนี่ก็รู้สึกเหมือนลงไปเอีกท่าไหร่แล้วเนี่ย หายไปเนี่ย ตอนนี้ความ vertical speed เนี่ยมัน out of limit แล้ว ถานการณ์จริงก็บึ้มไปแล้ว แค่เราอยู่อย่างเงี้ยเราหัวใจเราเต้นตึ๊บตเลยนะ เราต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีรีโถ้ามันมีออโต้ไลอตแบบขับเครื่องยนต์คือพอดับปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณของเต็มไปหมดเลยถูกไหมทีนี้ถ้าเรากินอยู่ นั้บินก็จะต้องแก้ไขนู่นนั่นพยายามทำการรีสตาร์ทแต่ว่าคนหนึ่งจะต้องบิดต้องบิดถูกไหมทีนี้เราเราจะไม่ทำอะไรพวกนั้นเลย เราจะลองคุมูเลตดูว่าเอ้ยถ้ามันไม่มีเครื่องยนต์เลย แล้วนักบินก็ไม่อยู่แล้วด้วยผมว่าตายไปอ่ะ ดูซิว่าเครื่องบินมันจะไปยังไงต่อเนาะ เราก็ลองปล่อยจนกระทั่งมันถึงจุดถึงผมไปดูนะในคลิปเรามองเห็นแล้วว่ามันเขาใช้เวลาแค่สองนาที นิดถึงพื้นอันเนี้ยรับประกันเลยว่าเรานั่งรอจนแบบเบื่อแล้วอะมันยังไม่ถึงพื้นเลย อันนี้เกือบถึงแล้วมาถึงเี่สอง เดี๋ยวเราอิมูเลตให้มันเป็นตามตรงนั้นเลย ตรงนี้มันไม่ปิดนะครับผมลืมตรงไหนมาเลยนะแต่ว่ามันจริงควรจะเป็นมัได้จุดหนึ่งแปด สมมติว่าได้แล้วเนาะใจร้อน เราลองเลยนะสมมติแบบตุ้มโดนอะไรทุกอย่างแล้วเพิ่งเงินตับป่าเครื่องบินเนี่ยเอาต้มอย่างแรกเลยเอาต้มหลอดสูตรก่อนเลย เพราะว่ามันไม่มี ไม่มีซอสแล้วน้ำบินต้องพยายามทำตามโปรเจอร์ราะว่าไอ้โมดมันกินต้องไอเดอร์อันนี้มาทำการลองพยายามที่จะดีไลท์เครื่องยนต์ให้มันติดเนี่ย ้องจับเวลาที่ทานี่เนี่ยเรกดืมเราจับเวลาเช้าประมาณห้าวิแล้วห้าถึงสิบวิดูนี่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยทิสทิสคือหัวของเครื่องที่ลงมาเนี่ยยังลงมาอยู่แค่สองจุดห้าองศาเองสองจุดห้าองศาโน้ตดาวนะเพราะว่ามันจะค่อยๆไดไปเรื่อยๆ ผมว่า ก็หลายนาทีอยู่แหละกว่ามันจะได้ลงไปจะถึงงมตั้งสี่ห้าสิบนะแล้วอันเนี้ยสปีดมันก็จะต้อง เราไม่ตัดเสียงอะไรเลยนะ ปล่อยให้มันดังสปีดความเร็วมันก็จะพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าหัวเครื่องมันปับลงมาเรื่อยๆ นี่เราพูดถึงว่าถ้าเกิดนักบินอยู่นักบินทำไงนักบินจะไม่ปล่อยให้มันเป็นท่านี้ไม่ให้เสียความสูงถูกไหมครับ แต่เขาจะต้องพยายามทำโพซิเชอร์เพื่อที่จะติดเครื่องยนต์ด้วย แล้วในอีกขณะหนึ่งก็ต้องพยายามที่จะดูว่าจะไปที่ไหนดี จะทำยังไง จะต้องรักษาระยะสูงเอาไว้ให้ได้มากที่สุดด้วยหินดาวโพซิเชอร์ นี่เราผ่านไปหนึ่งนาทีกว่าแล้วเพิ่งเสียความสูงไปแค่หกพันฟุตเห็นไหมคือถ้าถ้านักบินอยู่เดี๋ยวแก้ได้ นักบินต้องแก้ คือจะแก้จะเครื่องจะติดหรือไม่ติดนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะใช้เวลามากกว่า 5 นาทีแน่นอนในการที่จะเสียความสูง2เ0 0 0คือผมว่าเกิน 5 นาทีนี่แหละไม่อยากคำนวณเห็นไหมพอถึงจุดนี้ มันตกลอันนี้อาจจะผิดนะ เพราะว่าจริง ๆแล้วอันนี้มันเป็นออโต้ของเครื่องบินพอสปีดเกินแล้วมันออโต้โปรเทคด้วยด้วยการปรับขึ้นมา ปรับเห้พิชขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราจะไม่ดีเซนต่อ อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าออโต้ฟังก์ชันของเครื่องบินยังอาร์มอยู่หรือเปล่ามันถึงได้เพราะจริงๆแล้วออโต้พลอตลดไม่ไม่อยู่แล้ว เนี่ยเครื่องยังไม่อยู่ท่านี้นะมันต้องได้ต่อไปเรื่อยๆแบบเมื่อกี้ทำให้เป็นไรเราลองเราลองดีไซน์มันมันมันจะมีสายต่อเปล่านะบางทีมาเครื่องนะ นอกหัวนะเดี๋ยวมาแล้วเห็นไหมคอดงจิ้มอินไฟรีสตาร์ท แต่ทำโดยไม่มีเช็คลิสต์นะ ทำด้วยสัญชาตญาณจากประสบการณ์ที่บินนะจริงๆแล้วมันต้อง คือจริงๆแล้ว จะต้องจำได้แหละริงยงแต่ว่าผมก็ไม่ได้บินนานมากดังนั้นโปรซสเจอร์จริงๆเนี่ยมันมีสเต็ปสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปว่าจะต้องทำอะไรตามสเต็ปเห็นว่าถ้าปล่อยจริงๆเนี่ย ถ้าสมมตินักบินมีสีเนี่ยไอ้ไอ้เสียงดังๆเนี่ย นั้นรู้แล้วว่ามันคืออะไรมันเตือนอะไรเนี่ย เราจะตัดออกไปแล้วทุกอย่างกลับคืนมาเราก็บิน กลับมารีคอเวอรี่เครื่องบินใหม่เป็นไฟฝังนี้ครับ ต้องรีเซ็ตของเราเนี่ยเราจะไม่ถ้าเรายังบินเครื่องบินได้เราจะจับมันจับเข้ามาอยู่ในเรื่องอะไร ในเลเวลที่ปลอดภัยก่อน ถ้าเป็นไปได้คือเลเวลเดิม แต่ถ้าติดต่อ ATC ได้บอกเฮ้ยขอเมนเทนสองหมื่นสองได้ไหมแล้วเราก็ปรับความสูงมาเป็นสองหมื่นสองเมนเทนสองหมื่นสองก่อนเลยเพื่อที่จะมีคอเวอรี่อย่างถูกใช่ไหม คือของพวกนี้มันก็คือ ตอนนี้สแตปทีไม่ได้ทำงานเพราะว่าเราเป็นแปดอยู่ทิ้อยู่นะถ้าโปรซิเจอร์มันก็จะบอกว่าให้เรารีเซ็ตไปทั้งหลายเนี่ยเจนมันจะต้องมีตัว ถ้าจริงๆแล้วพอดับสองยนต์ปุ๊บนะเขาจะต้องรีบสตาร์ทในดีก่อนเพื่อที่จะเอาไฟสำรองมาใช้ อ่ะ เดี๋ยวเราลองรีคอเวอรี่มันกลับไปซิบัสออฟเป็นบัสออฟไฟเข้านะอันี้ระบบไฟก็มาแล้วไฟตรงนู้นก็มาแล้ว ถามว่าเอาต้มหลอดใส่ได้ยัง ยังไม่รู้นะใส่ไม่ได้เพราะว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ไม่ครบถ้วนอย่างเงี้ยเป็นต้น ถ้าเราไม่ทำจริงจะมีคนหนึ่งบินก่อนแล้วนะ ผมก็ไม่ไม่สนละยังไงก็ต้องบินต้องบินกลับไปว่าเราขอเอาเอาไปสองหมื่นเก้านี่แหละปล่อยขึ้นไปห้า ี4นาทีเครื่องยังเพิ่งเสียความสูงไปไม่เท่าไหร่ แล้วก็เดี๋ยวเราลองดูปิดนะไม่ได้ไม่ได้คุ้นเคยเลยลืมอันนี้ไฟข้างนอกข้างในเลยเปิดโลโก้เปิดหน้าเดี๋ยวลองดูคือไม่ได้บอกว่านักบินทำนะไหนถึงไฟนั้นไม่พูดถึงนะ แต่เรามาดูว่าทำยังไงให้มันปักลงไปท่านั้น เรามาลองทำมันน่าจะลองแบบวีดีก็ปรับลงไปเลย ใช่ ก็อันนี้มันยังไม่หายดำมีอะไรบางอย่างดวคไวสหรอโสีวลาเสร็จ ตัวนี้ที่ว่าที่ผมพูดถึงวันก่อนที่ถามมาว่ายอแนมเปอร์อีกส่วนหนึ่งที่ยอแนมเปอร์เนี่ยบางทีถ้าเรียนนั้นได้เรียนฟังกัน เราจะรู้จักคำว่าดัสโลดัสโลนึกออกไหมนึกไม่ออกแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนชอบลืมนึกถึงมันแต่จะเห็นว่าเครื่องบินหลาย ๆ เครื่องยังต้องมียอแนมเปอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่า ดัสโลคือการที่เครื่องบินเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเลี้ยวเห็นไหมครับ เราไม่ต้องขีดเท้าแล้ว เพราะมันมีตัวตัวยอดนเปอร์นี่แหละมาคอร์ดิเนตคอร์ดิเนเตอร์ให้แต่วันที่มันเสียไปเนี่ยแล้ว มันไม่มีการ มันไม่มีการคอมเพนเซตเรื่องของตัวยอดนปุ๊บเวลาวินที่ความสูงสูงมันจะเกิดดัชโลคือส่วนที่เรียกว่าเครื่องบินสาย สายไปสายมา ถ้าสายจนถึงสวิงในจุดที่รับไม่อยู่คือหางมีสิทธิ์ดลุแต่ว่าไฟนั้นไม่รู้สายหรือเปล่า เราก็ไม่พูดถึงแล้วกันแต่แล้วจะทำจะซิมูเลตว่ามันเข้าดัสโลทำยากทำไม่ง่าย ไปลองอีกทีหนึ่งแอนอย่างที่ผมบอกผมจะลองกดออโต้พลอตแล้วถือเครื่องบินไว้เหมือนบินออโต้พลอตนะแล้วลองชิมส่วนทางชิมให้หัวตกแล้วก็ปล่อยมือให้หัวบินอันนี้ลงเร็วแน่นอนรับรองลงเร็วเลย กชันของการทำเทอร์โบยิ่งหรือแอร์บัสก็ลักษณะคล้ายกัน ตัวอินสูเมนต์เนี่ยก็คล้าย ๆ กัน แต่พอเป็นรุ่นใหม่ๆปุ๊บมันอิสทิเกตหลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในที่เดียวกัน มันถึงต้องใช้ความคุ้นเคย ความคุ้นเคยมีความจำเป็นยังไง มีความจำเป็นเวลาที่มันมีสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ที่ไม่ปกตินักบินต้องหาอินร์เมชันได้รวดเร็ว อย่างอันเนี้ยผมเข้ามานั่งปุ๊บไฟอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยถูกว่ามันคือไม่ใช่ไงเพราะว่าเราไม่ด้ดนานแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว เวลาเกิดเหตุเนี่ยจริงจะต้องมอง มองแล้วเลือก หาอินโฟมิชันที่ต้องการได้รวดเร็วที่อยู่ตรงไหนจะปรับอาโต้ใส่ออโต้ไปหลอดตรงไหนออโต้เทอร์เทิลทำยังไงนะจะเปลี่ยนหาข้อมูลในจอ ND อย่นี้ที่เรียกจอ b f d คือ Primary f i r e Display d อ n a m i d คือ Navigation Display อันนี้เป็น Central Display คือตัวเกี่ยวกับ System Display ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่จะเป็นจอใหญ่เลย แล้วมันจะรวมทุกอย่างอยู่ในนี้ แล้วสามารถที่จะไปเลือกเลือกจออื่นในการดิสเพย์ให้ด้วยคือสลับไปมากันได้หมดในในเครื่องบินรุ่นที่ที่สูงสูงขึ้นไปอีกนะในรุ่นใหม่ ๆมากขึ้น ไอ้เสียงดังเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรนะ เราจะลองให้ดูภาพของมุมภาพของเครื่องบินเวลาที่อิสดาวมากกว่า 50 องศาไปจนถึง80 90 องศาดูว่าลักษณะท่าทางจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาลองกดตัวคอนโทรลคอลัมน์ลงไปเฉยๆเลยโดยที่เรา ต้ฟังก์ชันของเครื่องบินมัทำงานต่อ เราก็จะ่ิดตัวัวกเพื่อนไป เพื่อให้มันทำเร็วท้าที่ที่เดิม ก็เนื่องจากตอนนี้ความเร็วอาจจะไม่ได้ที่ที่ที่ควรจะอยู่เท่าไหร่นะ แต่ว่าเอาเป็นว่าดีพิการตรงนี้ไปแล้วกัน จริงความเร็วควรจะอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยกว่า แต่ว่าเพื่อไม่ให้เราเสียเวลาเพราะว่า เราทดลองดูเลยแล้วกัน ก็ ควรลรสปิดกระต้มให้เราแล้วก็กดหัวลงไปอย่างเดียวเลยครับกดให้สุดเลย ที่แรกที่จุดของบินมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วตัวมันลงลงมาเห็นว่าตอนก็บมันจะเริ่ม่ยนเรื่อยเรื่อยๆเราลองจับงานข้าวข้างนอกนะับตอนนี้คือมองเห็นแต่พื้นแล้ว ก็จะหายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งไหมเวลาดูจากในวีดีโอไม่เสียงเท่า่เสียวไหม เอาใหม่ก็ลองลองจ้องแต่ตรงนี้ไงลองมีเสียงลองมีเสียงขึ้นไปอีกที